ช่วงเวลานี้เองสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้อยู่ที่อยุธยาสมเด็จพระนเรศวรกลับเปลี่ยนวิธีการเสด็จขึ้นมาเป็นอุปราชของเมืองพิษณุโลก พระองค์ไม่ได้เข้าไปช่วยพระราชวิดาที่หงสาวดีแต่อย่างใด พระองค์ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งกองกำลังและฐานทัพอยู่ที่พิศโลกแบบเดียวกับอดีตที่วางแผนให้หัวเมืองเอก พิศโลกเป็นหัวเมืองสำคัญในการคุมกำลังคนไว้คอยป้องกันศึกกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเเรสวนเมื่อเสด็จกลับมาแล้ว พระองค์ได้เริ่มกระทำการสิ่งต่างๆ จัดระเบียบราชการแผ่นดิน ฝึกการซ้อมดาบคู่ ฝึกการซ้อมม้าสืบการซ้อมรบ ตลอดจนเรื่องราวของการเตรียมกำลัง ในหลักฐานบอกเลยว่าพระองค์ได้เรียกเกณฑ์ เด็กหนุ่ม ขุนนาง ลูกหลานข้าราชการ และก็คนทั้งหมดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นขุนนางที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และมีความสนิทสนมกับพระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชา แต่อดีตให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังของ พิษณุโลก ซึ่งเกณฑ์คนประมาณได้ประมาณประมาณคำนวณได้ประมาณ10,000 คน นี่คือการรวบรวมคนรุ่นใหม่ และเปลี่ยนยุทธวิธีการลบ โดยเริ่มเอากระบวนการลบของพม่าเข้ามาวาง รูปแบบการลบทั้งดาบคู่ การขี่ม้า การลบหลังช้าง การลบหลังม้าการใช้หอก กลยุทธ์ต่าง ๆ พระองค์เริ่มมีกระบวนการฝึกปืนแล้วก็ซ้อมลบกัน จำนวนมีทหารกว่าหมื่นคน ที่เป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาลบ เหตุการณ์ตรงนี้ความน่าสนใจมันมันน่าเกิดขึ้นอีกว่า นอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในหลักฐานบอกเลยว่า พระองค์ได้เสด็จเป็นผู้สร้างอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ ด้านหลังคืออุโบสถได้มีการแปลงและมีการสร้างอุโบสถ พื่อที่จะน้อมนำจิตใจคนภาคเหนือตอนล่าง ให้เข้าร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ แล้วเมื่อครั้งใดก็แล้วตาม พระองค์เสด็จไปลบทัพต่างๆ พระองค์ก็จะถอดชุดของพระองค์เนี่ยที่ใช้ในการลบถวายเป็นพุทธบูชา แล้วก็ก่อนที่ทุกเย็นค่ำคืนต่างๆ วันพระต่างๆ พระองค์ก็จะนำทหารทั้งหมด และประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกในการสวดพาหุงเพื่อเป็นการปลุกฝันและกำลังใจ และพระองค์ก็สร้าง ศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้พระองค์ร้อยลัดจิตใจคนภาคเหนือตอนล่างได้ กองกำลังทหารสำเร็จ กองกำลังทางศาสนาสำเร็จ ร้อยลัดจิตใจคนได้ กองพระเลสวนถือได้ว่าเตรียมกำลังคนหนุ่มกว่าหมื่นคน ในการที่จะเดินทางสู่เส้นทางอิสรภาพ และปลดแอกสังคมไทยในขณะนั้น หรือกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นที่เป็นประเทศสลาดของพมา่า หลักฐานต่างๆ น่าสนใจมากเลยว่าเมื่อเขมรหรือประเทศสลาที่อยู่เล็กๆ ของเราต่อไป ต้องส่งดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง มาให้พระมหาธรรมราชาที่กรุงศรีอยา ต้องเดินทางเข้ามาที่พิษณุโลก เพื่อถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้กับสมเด็จพระเรศวรด้วยเช่นกัน แปลว่าขณะช่วงเวลาที่สมเด็จพระเรศวรเป็นอุปราชเมืองพิษณุโลกเนี้ยเรื่องราวต่างๆ ประเทศสลาต่างๆ ทั้งเขมรทั้งหัวเมืองเขมรหัวเมืองลาวต่างๆ ในขณะนั้นเริ่มรู้แล้วว่าสมเด็จพระเรศวนเป็นอุปราชที่พร้อมที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ ดังนั้นการจัดชุดดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เพื่อถวาย เกียรติยศ จึงต้องจัดสองที่คือที่กรุงศรีอยุธยา และที่พิษณุโลก จุดเริ่มต้นของการรวบรวมกนบางคนที่พิษณุโลกได้เอง จึงนำไปสู่การปรากฏตัวครั้งสำคัญในเวลาต่อมา เมื่อสมเด็จพระพระเจ้าบูเรงนอง สวรรคต แล้วนันทบุเรงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ต่อมา อัญเชิญเจ้าประเทศสลาดทั้งหลายเข้าร่วมพระราชพิธี บรมราชาพิเศษ สมเด็จพระเจรสวนก็เป็นหนึ่ง ในเจ้าประเทศสลาดแทนพระราชบิดาคือพระมหาจักรพรรดิซึ่ง ชราภาพมากแล้วสเสด็จไปที่กรุงหงสาวดีเพื่อร่วมงานบรมราชาพิเศษดันทบุเรงครั้งนี้ โดยยกกองทัพของ พิซูโล ทะลุทางแม่สอด แล้วก็ทะลุเข้าหัวเมืองมอน แล้วก็ทะลุเข้าไปสู่หงสาวดี จึงเป็นการเปิดเส้นทางการค้าการลบ แล้วก็เปิดเส้นทางเดินทัพสายพิซูโลเข้าสู่แม่สอดตาก แล้วก็เชื่อมต่อถึงมะละแม่งแล้วเข้าสู่หงสาวดี เป็นเส้นทางสำคัญ ซึ่งในเวลาต่อมา เส้นทางนี้เองจะกลายเป็นเส้นทางที่รู้จักกันในนามเส้นทางประกาศเอกราช แล้วก็ศึกสงครามทั้งศึกที่เรียกว่า ศึกเมืองคลัง การลบกับปืนข้ามแม่น้ำสตง หรือการประกาศเอกราชที่เมืองแคลง สิ่งเหล่านี้นะครับ จะชี้เห็นว่ากองกำลังสำคัญเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวต่างๆ ที่หล่อหลอมร่วมกันมากว่าหมื่นคน ที่ตั้งกองกำลังอยู่ที่พิษูุโลกในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเรวนเป็นพระมหาอุปราชได้กลายเป็นกำลังสำคัญ ในการลุกขึ้นเข้าไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ปลดแอกและประกาศอิสรภาพของไทยต่อพม่าในเวลาต่อมา